I สุขใจและพี่ใจ รับรอยองจิตต้องทำใจโอ้สาวเรียรอดอ้อมลงสุพรรณาที่ฝันตารังตาพที่โจทยใจหามีแต่ไรนะมีรักราตารถแก้ในอายตอนเธมีแพใจน้ำใจให้กับสาวระยะลงน้ำสาชนอาคิดถึงงานน้ำ ดมองนี่อยู่เธอสาพน้ำอยู่ที่เธอเรียบหัจะเป็นฝ่ายรักสาวระยองคนสวยไม่น่าเชื่อกูเห็นคนแต่งขนาดนี้กูขำขนาด รารักแค่ใครอะไรมวลชนมีแต่ใจน้ำใจให้กับสาวระยองลมน่าสะช่วยมาคิดถึงกันน้ำตาไม่เออบ้านเราไกลกันเธอน้องนาที่ต้องมองมองที่อยู่ถึงสุพรรณน้องนาอยู่ที่เมืองระยองหัวใจพี่ไฟปอง Wait, wait, wait, wait. sẹt mắt có bao nhiêu ลงรักข้าทองนะจ๊ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับ ขอสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศกันไปกันแล้วกันนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำขึ้นมาเดี๋ยว